ในการเรียนการสอนในส่วนตรงนี้นะครับ จะเป็นเรื่องของรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป้าหมายสำคัญของการศึกษารายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการศึกษาธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมคติความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์การสืบทอดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าหมายสำคัญของการศึกษาตรงนี้มีความ มุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของอารยธรรมภูมิปัญญาไทย อารยธรรมภูมิปัญญาที่เกิดขึ้น การสืบทอดการปรับเปลี่ยน การต่อรอง มนุษย์เรามีความเชื่อสิ่งหนึ่งคือความหลากหลายของมนุษย์มนุษย์ในพื้นที่ต่างๆ ในโลกนี้เนี่ยมีความหลากหลาย มีการเจริญเติมโต พัฒนาการขึ้นมาจากสังคมชนเผ่า สังคมที่อยู่ในถ้ำก่อรูปเป็นชุมชนที่อยู่ในริมน้ำ และค่อยๆพัฒนาขึ้นมา กลายเป็นก่อเกิดอารยธรรม ความหลากหลายของวัฒนธรรมเหล่านี้เอง มีทั้งวัฒนธรรมในถ้ำวัฒนธรรมที่อยู่เมืองวัฒนธรรมที่อยู่ริมน้ำ สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ เจริญก้าวหน้าที่แตกต่างกัน ทำอย่างไรดี เราจะเคารพและเข้าใจถึงคุณค่าและอาธรรมที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่าง ในพื้นที่ที่แตกต่าง การเกิดวินัย การเกิดความรับผิดชอบ การตระหนักถึงคุณค่าและการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น จึงเกิดขึ้น วิชานี้มีเป้าหมายสำคัญที่จะให้มนุษย์เราเห็นคุณค่าของกันและกัน เรียนรู้แนวทางและเข้าใจถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เราเนี่ยมีวิธีการ มีขั้นตอน มีระบบคิดระบบความเชื่ออย่างไร จนนำไปสู่การคิดแบบมีวิจารณญาณการคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปให้ได้ว่าปัญหาสังคมเราเกิดขึ้นเพราะอะไร อะไรคือสาเหตุ อะไรคือเบื้องหน้าเบื้องหลัง อะไรคือปัจจัยทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้น อะไรคือลากเงาและผลผลิตปลายทางที่เกิดเห็นเป็นปัญหา หรือเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องคุณค่าจิตสำนึกต่างๆ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำอย่างไรดีที่จะเข้าใจลากเงาและเข้าใจถึงปัญหา การเข้าใจลากเงาและปัญหาเหล่านี้ นำไปสู่การเข้าใจว่าจะอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างไร เข้าใจคุณค่าในความเป็นมนุษย์ เข้าใจถึงคุณค่า เข้าใจถึงลักษณะของอารยธรรมของเพื่อน ของชนท้องถิ่นต่างๆ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุธรรม ที่มีความสวยงาม ดังนั้นในรายวิชานี้จึงมีเป้าหมายในการที่จะนำเสนอหรือเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 25 ชั่วโมง โดยมีกระบวนการของการทำกิจกรรม การเรียนการสอนการบรรยาย การดูคลิปหรืออ่านบทไปงาน แล้วก็อ่านหนังสืออ่านบทความจนถึง ดูสารคดีต่างๆ โดยเราจะได้พาทุกขั้นไปสู่การทำเข้าใจคุณค่าและก็อารยธรรม เพื่อที่จะพัฒนาคุณค่าที่มีในแต่ท้องถิ่นกลายเป็นมูลค่า กลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและเข้าใจการเปลี่ยนตัวขององค์ความรู้ที่เรียกว่าภูมิปัญญาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสินค้าโอท็อปไปสู่ของการสร้างมูลค่าทางการผลิต ในกระบวนการรายวิชานี้ดังกล่าว จึงจะพูดถึงภาพรวม ให้เห็นว่าธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความหมายอย่างไร พื้นฐานอารยธรรมไทยอารยธรรมไทยเกิดจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน พัฒนาการแต่ยุคหินเก่าหินใหม่ แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ความรู้จากอารยธรรมไทยที่ก่อหล่อหลอม ตั้งแต่ยุคจารีต ยุคโมเดิร์นเข้าสู่ยุคร่วมสมัย ความรู้เหล่านี้เนี่ยเราจะนำเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอในรูปแบบใหม่ ในการเรียนการสอน คือยามจะให้เห็นว่าในการปรับตัวของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มพัฒนาการจากอิฐอิฐได้ก่อเกิดอารยธรรม เกิดการใช้เครื่องปั้น ดินเผาดิน เกิดการเป็นกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องใช้ถ้วยโถโอชามต่างๆ กลายเป็นลวดลายขัดต่างๆ กลายเป็นเตาสามขา กลายเป็นทำบ้านเชียง และทำเหล่านี้ค่อยๆพัฒนาขึ้นมา กลายเป็นเรื่องของการสร้างกำแพงเมือง สร้างบ้าน สร้างสร้างเมือง สร้างวัด สร้างวัง แล้วก็ค่อยๆ ขยายเป็นเรื่องของอารยธรรมที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นอิฐได้ก่อให้เกิดการสร้างสังคมเมือง โดยมีเป็นปะป้อมปราการต่าง ๆ แล้วเห็นได้ในสมัยสุโขทัยและกรุงศรีวิทยาเนี่ยอิฐเนี่ยได้กลายเป็นการสร้างวัดที่สำคัญในเมือง วัดมหาธาตุ แล้วก็กลายเป็นป้อมปราการ สำคัญในการปกป้องประเทศ การชนะมนุษย์เราในอนาคต ไม่ชนะเพียงแค่ที่เรื่องของการชนะองค์ความรู้เท่านั้น แต่การชนะอิฐการต่อสู้กัน ต้องต่อสู้ว่าเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรที่ทำลายอิฐได้ การใช้ปืนในแต่อดีต เพียงพอไหมต้องการต้องกลายเป็นใช้ปืนใหญ่ เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเอาชนะอิฐจึงกลายเป็นการหล่อหลอม สิ่งที่เรียกว่าอารธรรม และภูมิปัญญา อันนี้ก็จะฉายภาพเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากประเด็นเล็ก ๆประเด็นเดียวเรื่องอิฐก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติอย่างไรในไอทำไทย แล้วก็นำไปสู่หัวข้อต่อไปในเรื่องน่าสนใจก็คือว่าและพื้นที่อนาบริเวณประเทศไทยที่มีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องยาวนานเกือบพันกว่าปีแล้วเนี่ยมีหลากหลายชนชาติต่าง ๆ ที่เรียกว่าเป็นพหุวัฒนธรรม มีชนชาติที่เรารู้จักว่าไทยดำ ไทยโยนก ไทยหรือไทยล้านนา หรือจน ไทยพวนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเลย ชนชาตต่างๆ เย้ากะเหรี่ยงมูเซอร์เหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ในอาณาบริเวณประเทศไทยอย่างไร เข้าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างเราอย่างไร เราจะค่อยคล้ายเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่นี้อย่างไร สุดท้ายแล้วความหลากหลายของผู้คนของประวัติศาสตร์ ค่อยๆสร้างสิ่งสำคัญเรียกว่าวัด และก็พื้นฐานในธรรมไทย วัดที่สำคัญในเมืองพิษณุโลก คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีหลวงพ่อพุชิราชเป็นองค์ประธานที่สำคัญ ความสำคัญของวัดวังสมเด็จพระนเรศวรเป็นอย่างไร พื้นที่ในเขตเมืองพิษณุโลกเมืองเก่าพิษณุโลก เป็นอย่างไรทำไมพิษณุโลกจึงกลายเป็นราชธานีสำคัญ 25 ปี สิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ เกิดขึ้นให้เห็นจากรากฐานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ลงมาสู่ขนาดชุมชนแล้วก็ลงมาสู่เมืองพิษณุโลก ตรงนี้เองและวิถีชีวิตการผลิตการทำมาหากินของคนเป็นอย่างไร เราจะนำเสนอภูมิปัญญาที่สำคัญอันหนึ่งเรียกว่าภูมิปัญญาของช่างทอผ้า จะพูดถึงกระบวนการตั้งแต่การได้เส้นไหมฝ้าย การมัดย้อมการได้สีต่างๆ แล้วเกิดกระบวนการของการจกการแต้มลายการทอเทคนิคต่างๆมากมาย ที่เราอาจจะเคยได้ยินบ้าง ไม่เคยได้ยินบ้าง เราก็จะค่อยเสนอเห็นว่าเทคนิคการทอผ้ามีกี่แบบ และการประยุกต์เทคนิคการทอผ้าเหล่านี้ จะลวดลายต่างๆ กลายเป็นสินค้าและเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของประเทศไทย และกลายเป็นรายได้สำคัญที่เรียกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอจะเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นภาพของความเป็นอารยธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นความหลากหลายตรงนี้เรานำส่งไปสู่สิ่งสำคัญ คือไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาอื่นๆ อย่างไร สังคมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์เหล่านี้สำคัญอย่างไรกับ เมื่อสังคมไทยไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่กลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม หรือเข้าสู่สังคมอาเซียน หน้าตาของกลุ่มชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย จะขยบตัวเองไปสู่ความเป็นสังคมอาเซียนอย่างไร ตรงนี้จะค่อยๆให้เห็นว่าเราจะภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเองเนี่ยจะเป็นเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของอาเซียนอย่างไรขณะเดียวกันภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราคุยกันอยู่เรื่องช่างทอเรื่องของวัดวาอารามเหล่านี้ จะกลายเป็นสินค้าต่อยอดทางภูมิปัญญาอย่างไรและจะมีแนวทางอย่างไร เรื่องของการต่อยอดทางภูมิปัญญา การจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเรื่องของภูมิปัญญาจะเป็นอย่างไร การดำรงรักษาสิ่งเรียกว่าสิ่งที่เรียกสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ การดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองในโลกสมัยใหม่จะเป็นอย่างไร และนอกจากนั้นเราจะเสนออีก2เคสสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาก็คือเรื่องของภูมิปัญญากีฬาไทย ภูมิปัญญาของการชกมวยภูมิปัญญาของกีฬาพื้นบ้านไทย ตะก้งตะก้อหรือฟุตบอลไทยจะกลายเป็นภูมิปัญญาสากล หรือกลายเป็นเรื่องของกีฬาที่เป็นสิ่งเป็นความเป็นสากลอย่างไร ตลอดจนภาษาถิ่น องค์ความรู้ในเรื่องภาษาถิ่น ชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยจะขยับขยายสร้างความหลากหลายได้อย่างไร ถ้ารู้เรารู้ภาษามงเราพูดภาษาพม่าภาษาล้านนาภาษาลาวพวนหรือภาษาเวียดในประเทศไทย ความรู้ชาติพันธุ์ภาษาท้องถิ่นที่เล็กๆในประเทศไทยเนี่ย วันนี้ได้กลายเป็นภาษาอาเซียนแล้วไอ้ความรู้แบบนี้จะนำพาเราไปสู่ความรู้ต่างๆนำไปสู่การเชื่อมโยง ติดต่อกับเพื่อนบ้าน และทำให้เกิดการเจริญทางด้านการค้าการธุรกิจการค้าต่างๆ อย่างไรนี่คือเป้าหมายของรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญา จะนำพาทุกท่านไปสู่ความรู้ในอดีตความรู้ของเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเอง จะเชื่อมต่อกับโลกอาเซียนผ่านภาษาพื้นถิ่น ฐานภาษาเพื่อนบ้านผ่านการติดต่อการค้าการเกิดประชาคมอาเซียน และก็นำไปสู่การต่อยอดภูมิปัญญา ว่าภูมิปัญญาไทยจะดำรงรักษาอัตลักษณ์อย่างไร และจะพัฒนาไปสู่การค้าขาย และก็นำไปสู่การพัฒนาเป็นมูลค่าสินค้าในระดับโลกได้อย่างไร นี่คือเป้าหมายของรายวิชาอันนี้